ไปด้วยหายใจด้วยเหงื่อแตกไปด้วย มันจะเข้าเนื้อเข้าหนังนะครับ มันงั้นไม่เข้าเนื้อเยื่อ ให้มันเข้าเนื้อเยื่อไป อยู่ในความหนาวจะอบอุ่น อยู่ในความร้อนอย่างเหงื่อแตกเหงื่อแตกเหงื่อแตนเนี่ยครับฟังลุงจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะครับเวลามันเข้าเนื้อเข้าหนังจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ตอบไม่ตรงคำถามค่ะ คำถามอาจผิดคอยตั้งคำถามใหม่ค่ะขอบคุณค่ะคุณรัก เดี๋ยวตรงไหนน้อไม่ต้องคำถามเดี๋ยวรักนะ ขอรายละเอียดส่วน ส่วนของกายและใจบ้างค่ะ ก็เรื่องของร่างกายเรานะครับ คงคงไม่ต้องขอมั้งร่างกายร่างกายของใครก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับ คงไม่ต้องขอนะ ก็พูดถึงความรู้สึกเมื่อกี้เนี่ยแล้วใจใจคือความนึกคิดนี่นะครับคิดอะไรอยู่หรือเปล่า เอาอะไรคิด มนุษย์โลกใบนี้เจ็ดแปดพันล้านคน 99%จะบอกว่าเอาสมองคิดนะครับ ผิดกับลุงทั้งหมดนะครับ ไม่รู้ ถ้าใครก็ตามที่สรุปว่า เขามาคิดคิดเนี่ยคือ ใช้สมองคิด ผิดกับลุงแน่นอนนะครับ ถ้าบอกว่าสมองคิด ถ้าไม่คุยกันได้ก็ยิ่งดี เพราะมันผิดกับลุงแน่ ๆ สมองไม่มีสิทธิ์คิดนะคุณโยม สมองมีหน้าที่จำอย่างเดียวช้าครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดทุกวันนี้คิดมาจากความจำจำาได้หมายรู้นั่นแหละครับ ที่คิดได้ทุกวันนี้ใครต่อใครนั่นทีนี้ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านอกจากความจำ มันต้องใช้ใจ ใจคิดคิดโดยจำมัญญาจำนอก เรียกว่า คิดคิดเลยความจำ คิดนอกกรอบไงกรอบคือความจำ จำในกรอบในกติกาในระบบในระเบียบนี่คือกรอบโอเคไหมครับ ในระบบที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาคือกรอบนะครับถ้าบอกว่าโลกใบนี้คือ ในโลกคือกรอบ นอกโลกคือนอกกรอบเห็นไหมครับคำว่ากรอบใหญ่ก็คือในโลก ในโลกรวมทั้งอาชั้นบรรชั้นบรรยากาศด้วยนะครับคำว่าในโลก ชั้นบรรยากาศทั้งหมด น้ำทั้งหมด ดินทั้งหมดนี่คำว่าในโลกนะครับเห็นไหมใหญ่ไหมครับ ความคิด หาจุดจบไม่ได้หรอกครับ จะบอกให้ทราบในโลกนะถ้าจบก็ต้องหยุดคิดจึงจะมีจุดจบได้นะครับนะมาเพราะนี่คือภาษาลุงแหละค่อยๆทำความเข้าใจครับ เพราะว่าไม่ใช่เข้าใจง่ายๆหรอกในการสื่อสารมันยิ่งท่านที่มารู้จักลุงง่าย ๆไวๆนี่ครับ ถ้ามันสะดุดสะดุดก็คือของเก่านะครับ เรื่องจิตพอเข้าใจแล้วค่ะ จิตยิ่งเข้าใจยากนะครับบอกให้ทราบไว้เรื่องจิตยิ่งยิ่งเข้าใจยากนะบอกให้ทราบไว้นะครับกายกับใจเนี่ยฮะแต่เข้าใจง่ายที่สุดเพราะมันมันโคกันง่าย มันอยู่ใกล้กันกายใจ อยู่ใกล้กันจิตมันอยู่ห่างประมาณนั้นครับ แต่ทั้งหมดก็โคเปรตกันทั้งสามสิ่งนะครับทรีอินวันนะฮะ เอาว่าใจมันเป็นตัวกลางระหว่างกายกับจิตกันแล้วกันอย่างเงี้ยหยุดความคิดก็จะเจอจิตเป๊ะ ทันทีนะครับ มันจะได้เป็นอตโตมมติตรงนั้นนะครับนะใช้จำภาษาลุงเล่นๆไว้ก่อนครับ อย่าไปคิดมาก ถ้าคิดว่าภาษาลุงพอที่จะเป็นบรรทัดฐานให้ได้นะครับ ถ้าคิดว่า ภาษาลุงที่เราให้ฟัง จะพอจะเป็นบรรทัดฐานให้ได้นะครับ ก็ลองใช้เป็นหลักลองดูเผื่อว่ามันตรงกัน ตอบไม่ตรงคำถามค่ะคำถามอาจจะผิด ค่อยๆ ตั้งคำถามใหม่ค่ะขอบคุณค่ะการถามครั้งการถามครั้งนี้มีที่มาจากที่พูดกันว่า กายใจจิต รวมกัน ห้าทุ่มแล้วค่ะ ต้องพักผ่อนเฮ้ยห้าแล้วเหรอโอ้ ใช่ นี่มันสี่ทุ่มห้าสิบเก้านาทีแล้ว โอ้ โอ้ ใช่เลย ใช่เลยอย่างนั้นไปแล้วแต่นั่งกันนะลุงก็ติดลมบนเห็นไหมล่ะครับ การสื่อสารออนไลน์ในเรื่องธรรมศาสตร์ ค่อนข้างยากถูกต้องครับ ถูกต้องครับ ที่จะสามารถเข้าใจตรงกันต้องมาต้องมาเฟสทูเฟสนะฮะแล้วมันจะสื่อสารได้ง่ายนะครับ ขออีกคำถามครับ เราจะเข้าถึงเพียรนิจได้อย่างไร มันอยู่ในตัวเราครับเพียรนิจอยู่อยู่ในตัวเราอยู่ในจุดไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะขั้วหัวใจ หยุดหัวใจ หัวใจหยุดเต้นเมื่อใด จะรู้ทันที พียงที่อยู่ตรงนั้น หัวใจต้องหยุดเต้น ไม่ตายเหรอถ้ามันหยุดเต้นไม่ตาย ถ้ามันหยุดเต้น ตายก็นั่งพูดอย่างนี้ได้ไงล่ะครับมันหยุดต้นแค่หนึ่งวงกลมเอง ครึ่งวงกลมเองนะครับไอ้ที่ตายคือ หยุดเต้น ตั้งห้านาทีสิบนาที เป็นชั่วโมงคือ ตายแน่อย่างนั้นอันนี้มันหยุดเต้นเพียง เสี้ยววินาที แปลกแปลก หยุดเต้นเพียงแปกครึ่งวงกลม อีกแปกก็เป็นวงกลม แปกแปกมันหยุดเต้นแค่นี้เองครับโยนใจหยุดเต้นตรงนี้ เนียนมากครับ ตรงนี้เป็นเป็นอัตโนมัติผมใช้คำว่าอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัตินะครับ ตรงนี้นะครับอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัตินะครับ ฟังภาษาไว้ก่อนครับนนะนะนะนะคุณก็จิตกับใจ เป็นอันเดียวกันหรือเปล่าลุงช่วยไม่ใช่อันเดียวกันครับ คนละคำโดยภาษาก็คนละคำอยู่แล้วนะครับจิตคือความสว่างใจคือความคิดเอาภาษาแค่นี้ก่อนพอเนาะโอ้โหห้าทุ่มจริงแล้ว เนี่ย ตายเลย ว่าจะให้เสียงไหวไหมเนี่ยนะ จิตกับใจเป็นอันเดียวกัน หรือเปล่าครับลุง ไม่ครับนะครับฝั่งฝั่งฝั่งเฟซฝั่ง YouTube ก็เหมือนกันโอเคนะไม่ครับ จิตคือความนึกความคิด โทษขออภัย ใจคือความนึกความคิด จิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่อยู่ในท่ามกลางความมืด แต่หลับตาหรือลืมตาหรือลืมตาก็ได้ ใจให้ดีหลับตาเห็น หลับตา เห็นเห็นความสว่างนะครับ หนูเอาใจคิดสะหนูคิดด้วยใจก็ได้ คิดด้วยใจหรือเอาใจคิดก็ว่าได้ ภาษาที่ดีที่สุด คิดด้วยใจ จะดีที่สุดนะภาษาเนี่ยเอาใจคิดคิดด้วยใจเนี่ยภาษาดุงคิดด้วยใจ เอาใจคิด คิด ด้วย ใจ เอาใจช่วย เอาใจช่วย ช่วย ด้วยใจ พอได้ไหมครับ แล้วคิดไปแล้วคิดกลับครับแล้วมันจะเข้าสู่กระบวนการของการไตรตรอง เข้าสู่กระบวนการของการพิจารณา หรือภาวนานั่นนะครับคำว่าพิจารณากับภาวนาความหมายเดียวกันนะครับ ภาวนา ส่วนภาวนาชนะจิตนี่คือนักดาราสาวเขาไม่รู้เขา มีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะ คุณภาวนาชนะจิตนะครับนั่นแหละโอเคผลหมดแล้วนะพอแล้วเนาะวันนี้เนาะเอาแสงไหมจ๊ะ เอาแสงไหมครับโอ้โหหรือเอาเสียง เอาสักหน่อย เพื่อให้หลับ เพราะว่าได้พูดเอาไว้แล้วนะครับ เดี๋ยวท่านก็จะเสียเสียใจ ลุงไปเวินสูญเสียแล้วก็จากกันนะสูญเสียแล้วก็บ้านใครบ้านใครนะครับเอาพร้อมเสียงนี้เสียงนั้นสำคัญชะไหน สียงเป็นพลังงานนะครับ เสียงเป็นคลื่นนะครับ พลังงานตัวนี้มีอยู่ในตัวมากจะเป็นการป้องกันไวรัสโคโรนาได้สำหรับลุงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เอาละลุงไม่ต้องถามกลับนะครับ ไม่กินไม่ทาไม่ฉีดนี่แหละคือพลังงานรักษาตัวเราเองนะครับ เป็นการสร้างภูมิต้านทานเอาไว้ในตัวเอง ลุงจะใช้ว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเรา แล้วก็ป้องกัน เชื้อโรคเชื้อราที่อยู่นอกตัวเรา ไม่ให้เข้ามาแตะต้องตัวเรา ถ้าเป็นไวรัสโคโรนาก็คือ ป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่านั้นโดยสมบูรณ์นะครับจำภาษาหลักเอาไว้ครับสำหรับท่านที่ท่านได้นะครับสิ่งที่ได้ก็คือท่านจะต้องรู้เองนะครับ รู้สึกเองนะครับ เข้าหูสู่ใจ ร่างกายมันจะบอกเองนะครับ เช่นเป็นความร้อนนะหรือจะเป็นวูบวาบผิวกายพวกนี้ได้ทั้งสิ้น เพราะมันเป็นพลังงานนะครับ พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงที่ปฏิบัติการให้นั่นคือ ถ้าจะพิสูจน์พลังงานก็พิสูจน์โดยอย่างที่กำลังพูดกำลังทำให้นี่ครับ ถ้าใช้ว่าพิสูจน์นะความจริงไม่อยากจะใช้ภาษาคำว่าพิสูจน์ มันจะเป็นภาษาเลขคณิตไปนะครับ เพราะเคยเรียนหนังสือมาก็พิสูจน์พิสูจน์ อันนี้รับเลยเต็มๆในทันทีเลยนะครับนะมันมันทันทีทันใดมันโต้ตอบกันเลยประมาณนั้นนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้คนไหน สามารถที่รับได้โดย ง่ายได้เกิดประสิทธิผล จนเป็นที่ประจักษ์ ในเวลาน้อยที่สุด ประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัย นี่คือพลังงานบริสุทธิ์รักษาตัวเอง โดยไม่กินไม่ทาไม่ฉีด โอเคไหมครับ พยายามจำภาษาหลักเอาไว้สำหรับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพบ้านเราดทีวี สถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเรามีเป้าหมายตรงนี้ ผมต้องการอยากให้ทุกคนทุกท่านรักษาตัวเองให้ได้ระยะนี้นะครับ เพราะว่า มันเป็นสิ่งที่มันเป็นปัญหาของประเทศ เป็นมาของโลกใบนี้ ตรงนี้ตรงนี้ก่อนนะครับ ส่วนเรื่องอื่นๆนี้มันสบายอยู่แล้วล่ะนะไม่ต้องกังวล เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อันตรงนี้ร่วมกันนะครับอย่างน้อยสุดได้ช่วยชาตินะครับ ถ้าพวกเราเจ้าค่อยไม่มีไวรัสโคโรนาเข้ามาแต่ต้องเนื้อตัว ทั้งราชการเขาก็จะเบามือไปเยอะต้องคิดอย่างนั้นให้ได้นะครับ การใช้จ่ายเรื่องของทางราชการภาษี มันก็ไม่ไม่ต้องมาสิ้นเปลืองกับเราเหมไหมครับ เพราะฉะนั้นมันเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยชาติได้ คิดให้เป็นครับเป็นการช่วยชาติได้ ผมไม่ไปแย่งอาชีพใครอยู่แล้วนะ ให้รู้ไว้นะครับนานานานาจะแจ้งเพื่อทราบใครประกอบสมาชีพชอบอะไรก็ขอให้ประกอบอาชีพไปซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคาาที่หามาได้ด้วยอย่าลืมในเวลา แต่เดินทางใกล้กายซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืด หรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกข้าวที่เดิน ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับ ก่อนจากกันวันนี้ สุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงออกเกินบ้า ขออนุญาตมา คุ้มภัยทั้งในมุง้งในรั้วทุก ๆ มุ้งและทุกๆ รั้วทั่ว ราชนาจักรไทยรวมทั้ง คนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะ สิบอกให้สาธุ อามินอาเมนโอม และอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับ พบ